วัสดีครับท่านผู้ชมครับชนชมตัวนี้เป็นชนชมสายพันธุ์เทศบ้านนานะครับเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปประมาณสักเกือบ 2 เดือนแล้วนะครับความที่ว่าผมใช้ใบไม้รองก้นกระถางนะครับ หรือว่าท่านอื่น นักเลี้ยงชวนชมทั่วไปใช้มะพร้าวสับเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมะพร้าวสับก็หรือใบไม้เนี่ยก็ จะย่อยสลายยุบตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นธาตุอาหาร ก็จะฉุดให้ชวนชมเนี่ยซุดตามลงไปด้วย แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ ที่เราจะได้เติมอาหารเติมปุ๋ยให้กับชวนชมของเรา วิธีการก็ใช้ดินนะครับดิน ดินกับปุ๋ยคอกนิดหน่อยมาผสมกับ เศษใบไม้นะครับเศษใบไม้พวกนี้ก็คือที่ผมตัดแต่งที่บ้านเนี่ยแหละครับ แล้วก็นำมาหมักไว้ ตัวนี้เขาก็ย่อยสลาย ที่จะเป็นปุ๋ยได้แล้วครับก็ผสมกับ ดินไปใส่ใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อย นะฮะ จากนั้นก็นำมาโรย ๆ เลยครับ มีอาหารถือว่าเป็นอาหารชั้นยอดของชวนชม แล้วก็ต้นไม้ทุกชนิด โดยที่เราไม่ต้อง เสียเงินทองที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วด้วยวิธีการเนี้ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงอ่า มีเศษไม้เศษอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะช่วยให้รากของคนชนสามารถที่จะเดินไปกินอาหารได้สะดวกนะครับ เพราะว่าดินจะไม่จับตัวแน่น เราโรยดินไปนิดนึงเพื่อที่จะให้อาหารของเขาเต็มกระถางครับ ซึ่งเชิญชุมต้นเนี้ย ก็ ยังไม่พอที่จะโชว์โกดโชว์รากได้ เราก็ถมดินถมอาหารให้เข้าไป เพิ่มดินเพิ่มอาหารให้เข้าไป เดี๋ยวเขาก็จะเติบโตเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ได้โขดได้รากที่สวยงาม กันนี่นะครับการเติมอาหารให้กับชวนชมแป๊บเดียวครับก็เสร็จแล้วครับสายพันธุ์เพชรบ้านนาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไทยสุดโหโดยธรรมชาติของเขาเนี่ย ขาจะเป็นไม้ที่โตช้า แต่ว่าถ้าโตถึงอายุของเขาแล้วเนี่ยไม้เขาก็จะเข้า่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เราสามารถที่จะแต่งเขาตั้งแต่ต้นที่เขายังเล็กๆ ได้ ในเรื่องของกิ่งนะครับ ก็ต้อง ให้เขาเนี่ยพยายามที่จะมีฟอร์มที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นดอกเห็ด นะครับถ้าปล่อยตามธรรมชาติเขาก็จะพุ่งทะแยงขึ้นฟ้านะครับซึ่งก็ไม่สวยถ้าเทียบกับที่จะมีฐานสามเหลี่ยมตรงนี้ แล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นพีระมิดจะทำให้เป็นฟอร์มไม้ที่สวยงามเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำตอนนี้เลยนะครับ เพราะว่าดินเองก็จับตัวแน่แล้วต้นเขาก็มั่นคง เราก็มาเข้าลวดกัน เพื่อเป็นบ้านผมค่อนข้างที่จะหาซื้อลวดที่เป็นเม็ดอินเจแปนเม็ดอินไชน่าเม็ดอินไต้หวันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ลวดไทยของเราเนี่ยลวดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะ ยากนิดนึงนะครับ ในการที่จะเข้าลวด วิธีการนะครับเราก็จะต้องให้เขาเนี่ยยึดสองกิ่งให้ได้ ยึดเข้าสองกิ่งนี้ก่อน วิธีการก็ยึดสองกิ่งนี้เลยครับ ยึดแบบนี้ไว้ แล้วก็ มาพันตรงนี้ไว้ก่อน ยึดไว้ก่อน สักสองรอบก็ได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้แล้วก็ จากนั้นก็มาที่กิ่งนี้ มาที่กิ่งนี้ก็เดินลวดตาม องศา45องศานะครับเขาขับลวดมา นี่นะฮะ เป็นไปตามธรรมชาติ ง่ายๆครับ แต่ก็ต้องดูด้วยนะฮะ บางทีอาจจะโดนกิ่งเล็กของเขาก็พยายามที่จะต้องเลี่ยงอย่างนั้น จับที่ลวดไว้อย่างนี้นะฮะ แล้วก็ผัก นี้ก็มาหลบๆไว้ จากนั้นก็ดัดให้โค้งลงนะครับ โดยธรรมชาติของไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะโค้งลงแล้วก็ดัดให้พิ้วเป็นธรรมชาติ อ่ากิ่งนี้ก็เดินลวด ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็อาจจะต้องใช้รวดสักสองเส้นนะครับนี่ก็ดัดเบาๆนะครับค่อยดัด ให้เขาพริ้ริ้วดูเป็นธรรมชาติการเข้ารวดก็ควรที่จะไล่ตั้งแต่ฐานชั้นแรกของเขานะครับ จะทำให้เรา เข้ารวดกิ่งอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ใช้นิ้วโป้งเนี่ยฮะผักเส้นลวด ให้โค้งไปตามกิ่งของเขาเท่านั้นเอง จะเหลือเส้นลวดเผื่อไว้ก็ได้นะครับ เพราะว่ากิ่งของเขาเดี๋ยวจะแตกมาอีก เราก็เหลือเส้นลวดไว้เพื่อที่จะเข้าลวดต่อได้ชีวิตของกนั้น กิ่งนี้เขามีกิ่งแขนงด้วยนะครับ มีกิ่งแขนงที่จะต้องเข้า เพราะฉะนั้นวิธีการก็ ใช้เป็นลักษณะลวดแบบสองทบนะฮะลวดแบบสองทบอย่างนี้นะครับ ช้ลวดแบบสองทบนะครับตรงตรงโค้นกิ่งเขาก็จะทำให้เราดัดได้ง่ายขึ้น แล้วพอมาถึงกิ่งแขนงนะครับ เราก็แยกลวดแยกลวดนะครับแยกลวดไปกิ่งแขนง ด้วยกิ่ง ก็ดัดดัดไปตามทิศทางที่เขาพุ่งออกด้านข้างครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับการเข้าลวดเชิญชมเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้ว อาจจะไม่สวยเหมือนการเข้าลวดจีนญี่ปุ่นไต้หวันนะครับ ซึ่งเข้าลวดง่ายนี่เป็นลวดไทยก็จะเข้ายากแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้บังคับไปได้ในทิศทางที่เราต้องการเท่านั้นก็พอนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆ คนทั่วไปสามารถที่จะนำไปทำได้เลยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ สวัสดีครับ